รายวิชาอาเซียนศึกษา บทที่ 4 การขยายตัวของสมาคมอาเซียน เส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีพุทธศักราช 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียน ได้ออกถแถลงการเห็นชอบ ให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community AEC ภายในปีพุทธศักราช 2563 คริสตศักราช 2020 เพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน Single Market and Single Production Base ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี อาเซียนได้กำหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สำคัญ 4 ประการ ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตามถแถลงการ บาหลี ฉบับที่ 2 บาหลีคอนคอร์ด 2 ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พุทธศักราช 2550 ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยอาเซียนได้กำหนดกลไกและมาตรการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสำคัญลำดับแรก อำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคล แรงงานฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบันในอาเซียน การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน มี 5 องค์ประกอบหลักคือ 1. การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 2. การเคลื่อนย้ายบริการเสรี 3. การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี 4. การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี 5. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ทั้งนี้อาเซียนได้กำหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสำคัญลำดับแรก อยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียนได้แก่ กษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e อาเซียน ท่องเที่ยว และโลจิสติก รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตร และป่าไม้ ข้อดีของการเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียว จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก โดยประเทศสมาชิก ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของอาเซียน ได้แก่ ยกเลิกภาษีศุลกากรให้หมดไปทยอยยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ปรับประสานพิธีการด้านศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรกรรม เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได้อย่างเสรี ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้เป็นต้น การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน เป้าหมายสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีความเจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันมี 6 องค์ประกอบหลักได้แก่ 1. นโยบายการแข่งขัน 2. การคุ้มครองผู้บริโภค 3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา IPR 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5. มาตรการด้านภาษี 6. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะนำกฎหมายและนโยบายการแข่งขันมาบังคับใช้ภายในประเทศ เพื่อทำให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน และสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันของภาคธุรกิจที่เป็นธรรม นำไปสู่การเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันมี 2 องค์ประกอบ คือ 1. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME 2. ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน Initiatives for ASEAN Integration IAI ความริเริ่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา ทั้งในระดับ SME และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม ให้สามารถดำเนินการตามพันธกรณี และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก อาเซียนอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน และมีเครือข่ายกับโลกสูง โดยมีตลาดที่พึ่งพากัน และอุตสาหกรรมระดับโลก ดังนั้นเพื่อให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศทำให้อาเซียนมีพลวัตเพิ่มขึ้น และเป็นผู้ผลิตของโลก รวมทั้งทำให้ตลาดภายในยังคงรักษาความน่าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงต้องมองออกไปนอกภูมิภาค อาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยดำเนิน 2 มาตรการคือ 1. การจัดทำเขตการค้าเสรี FTA และความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด CEP กับประเทศนอกอาเซียน 2. การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก เขตการค้าเสรี Free Trade Area FTA หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุด หรือเป็น 0%และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม การทำเขตการค้าเสรีในอดีต มุ่งในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า goods โดยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก แต่เขตการค้าเสรีในระยะหลังๆนั้น รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านบริการ เซอร์วิสและการลงทุนด้วย หลักการในการจัดทำเขตการค้าเสรีของประเทศไทยมีดังนี้ 1. การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ควรทำในกรอบกว้าง comprehensive ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งการค้าสินค้าและบริการ และการลงทุน รวมทั้งการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ควรมีความยืดหยุ่น flexibility ให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของประเทศคู่เจรจา เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 2. การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ควรให้สอดคล้องกับกฎของ WTO ซึ่งมีเงื่อนไขให้การเปิดเสรี ครอบคลุมการค้าสินค้าบริการอย่างมากพอ substantial สร้างความโปร่งใสและเปิดให้สมาชิกอื่นตรวจสอบความตกลง 3. การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ควรยึดหลักการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ reciprocate และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงสถานะของไทยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ในกรณีที่คู่เจรจาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ไทยควรเรียกร้องความยืดหยุ่น เพื่อให้มีเวลาในการปรับตัวนานกว่า หรือทำข้อผูกพันในระดับต่ำกว่า 4. การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ควรให้ครอบคลุมเรื่องมาตรการสุขอนามัย และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆ NTM ด้วย 5. ความตกลงเขตการค้าเสรี ควรมีมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นนกลไกในการป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพันธกรณี เช่น มาตรการ AD CVD การใช้มาตรการคุ้มกันเซฟการ์ดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร ซึ่งทำให้การดำเนินการตามพันธกรณีไม่มีผลในการเปิดตลาด รวมทั้งกำหนดกลไกการยุติปัญหาหรือข้อพิพาทอย่างเป็นธรรม 6. ในการจัดทำเขตการค้าเสรี ควรให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ทั้งนี้อาจมีการเจรจาตกลงในเรื่องที่จะเป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ระหว่างกันก่อน Early h a r v e s t